น้ำเย็นเยนใน้ำไออุนใหญ่ใครนั้นเข้าใจ รู้สึกแบบนี้เป็นนักเทนอยูไหมช่วยฉันทีสิ ช่วยฟังเพลงนี้ ช่วยในทางเธอทีเนื้อคนฉันรูไหมรายนั้นขอทีได้ไหมอยากไ่ให้เขาใจอยากไ่ให้เขาใจยเรารองเธอรู้ Adeline. สงสัยเมื่อทำให้เขาหนุูคู่คุณหนูถึงไม่รู้เไม่มีเลยแม้แต่คุณคุยฟังเพลงก็ต้องไม่คุ้นใจไม่เคยมีเราคงคุ้นเคยเพียงแต่ตากันแต่ได้เป็นเพื่อนรู้ใจไปด้วย่ันทุกแห่งตั้งแต่ตอนเช้ามาเย็นในเวลากลางวันรู้ถึงเรื่องใด้ยังไงเงาใด้ยังไงใครบ้างเข้าใจความรู้สึกได้นี้ว่มันใช่หรือไม่ช่วยฉันทีสิช่วยฝากเพลงนี้ไปช่วยฝากใจแทนเธอที the feline feet. Tia never care, and say "Irona." The bed, their line. เราในเวลาแค่สามนาทีท้าตัวไม่มาเขาจะนอน